อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมขอกราบสวัสดีแก่ผู้พิเกียรติผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามารับชมในช่องของเราในวันนี้อ่อนเอิงเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับ มาแล้ววันนี้เราเล่นเกมฟอร์จูนและเวทกันนะครับผม มาดูนะครับผมว่าจะเข้าเท่าไหร่จะแตกดีหรือเปล่า จะแตกดีแค่ไหนในวันนี้ไปกันเลยครับผมเริ่มต้นที่30รอบครับผม ต้องบอกก่อนนะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ว่าเข้าดีอยู่นะ เข้าดีอยู่เดี๋ยวค่ายพีจีผมเป็นเกมใหม่นะผมใหม่แค่ไหนไม่รู้ก็ลองมาเล่นดูเองนะผมใหม่แค่ไหนรู้ลองมาเล่นดูเอง แต่ต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นเกมที่อยากจะแนะนำให้เล่นในช่วงค่ำๆนะผมเกมให้เล่นในช่วงค่ำๆเพราะอะไรครับผมเพราะว่าช่วงค่ำๆนะผมเวลาผมเล่นก็คือแดกดีครับผม หรือเป็นเพราะผมเล่นแต่ช่วงค่ำๆก็ไม่รู้นะโอเค หมุนกันไปต่อเนื่องกันเรื่อยๆยาวๆแล้วผมได้ยี่สิบเอ็ดสิบครับผมเล่นไปเรื่อยๆผมอย่ารีบเล่นไปเรื่อยๆอย่ารีบค่อยๆปั่นค่อยๆหมุนไปนะผมเพราะว่าเราทุนมาค่อนข้างหนาอยู่นะ เออพวกมาสองพันวันนี้ก็สามารถวัดวัดกับเขาได้หน่อยนะวัดกับเขาได้หน่อยนะผมวัดเขาได้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะวัดได้สักเท่าไหร่ จะจะได้กลับไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยผ่านไป20 เจ็ดรอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนต้องบอกครับผมว่า หากเล่นแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างผมเล่นแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างผมอย่าพึ่งท้อเล่นแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างผมอย่าพึ่งท้อนะครับผม ให้เราใส่ไว้ต่อเดินเบ็ด เปลี่ยนเบ็ดก่อนครับผมไปเดินเบ็ดครับผมเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดยี่สิบนะครับผมสามสิบรอบเหมือนเดิมครับผม แต่รอบนี้ไม่เหมือนเพราะใส่ทบโบฮอเป็นไงครับผม ลงมาแล้วผม หมุนไปสองรอบมาหกร้อยเออสวย งามคืนเลย เป็นไง หมุนทีเดียว คืนเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้น หรือ เปล่านะครับผม งานนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ต้องบอกว่าอัตราชนะเกมนี้นะ ผม มีไม่ถึง 70 นะไม่ถึง70นะเพราะอะไร ไม่ ถึง 70ครับผม เพราะว่าเกมนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นั่นเองนะครับผม ต้องเสี่ยงครับผม เสี่ยงดวงครับผม เสียงดวมไม่ไหร่ที่นี่เขาแตกดีมันยังไงก็มาแน่นอนนะฮะ แตกดียังไงไม่รู้ก็ลองเล่นกันดูเองครับผมผ่านมือแล้วผมตอนนี้เมื่อกี้เราหมุนไปแล้วสองรอบ ออโต้โอ้โหเป็นไงครับผมปั่นมือสองรอบเดียว มาเลยจ้าแปดรอบฟีเจอร์ทอร์โบสปินโอ้โห รางวัลนนี้จะได้เท่าไหร่นะผมโอ้ยไม่ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม้นิดไม้เมื่อกี้ได้มาเป็นเรื่องแน่นอน เป็นเรื่องแน่นอนเฮ้ย จะไม่ให้อะไรเลยเหรอเพื่อนเพื่อน ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่ได้นะแหมพระเจ้าจอร์ดมา200 330มาต่อไปรู้เรื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปสวยงามเท่าไหร่นะ200 400 500 600 5ร80มาผมได้อีกหนึ่งรอบสุดท้ายจะว่ายังไง อีกหนึ่งรอบสุดท้ายสวยงามรอบสุดท้ายผมเพื่อนมากินหมูแล้วรอบนี้กินหมู กินหมูแล้วจ้า สวยงาม โอเค ผมก็ได้มาที่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะผมเกมนี้ซุปเปอร์วินไปเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเนี่ยผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ต้องบอกกันว่าที่นี่เขาแตกดี แตกหนักแตกจริงและที่สำคัญปลายเดือนนี้เขามีคืนยอดเสียอีกต่างหาก คืนเท่าไหร่นั้น ก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันเอาเองครับผมลองไปติดตามกันดูเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ได้และกดติดตามได้นะครับผม สมัครใต้ล่างคลิปนี้เลย วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ